พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนจากเวทียังเมเกอร์คอนเทสปีที่ 4 Enjoy Science ยังเม a k e r s c คอนเทสปีที่ 4 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับนักเรียน นักศึกษา ทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา ในปีนี้มีหัวข้อการประกวดคือ Social Innovation หรือนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งได้ตัดสินผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในงาน Maker Fair Bangkok 2020 โครงการที่ชนะเลิศจากเวทียาง Maker Contest ปี4สายสามัญคือ อุปกรณ์เลี้ยงปลาวาไรตี้ โดยนักเรียนโรงเรียนปลาปากวิทยา จังหวัดนครพนม ผลงานพัฒนาบอร์ดสมองกลคิดไบรท์เข้ากับระบบให้อาหาร เหมาะกับเกษตรกร และผู้สูงอายุในการใช้ประกอบอาชีพ ทางด้านอาชีวะ ผลงานชนะเลิศคือ ชุดเลี้ยงกบในขวดพลาสติก ระบบรีไซเคิลน้ำโดยนักศึกษาจากวิทยาลัยการอา ชีพชัยยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นนกลไก ใส่อาหารลงในขวดเลี้ยงกบ และเปลี่ยนน้ำแบบอัตโนมัติ มีระบบบำบัดน้ำเพื่อหมุนเวียน ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โดย สวทช เชฟรอน ประเทศไทย และหน่วยงานพัฒมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000